สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆนะคะ การแทรกรูปภาพนะคะ นิยมทำสองวิธีนะคะ ได้แก่การแทรกรูปภาพจากภายนอก และการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะที่มีอยู่บนเว็บไซต์ bring.com นะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะ การแทรกรูปภาพจากภายนอกนะคะ หรือว่าการแทรกพิกเจอร์นะคะ 1. นะคะคลิกแท็บ Insert ค่ะ 2. นะคะคลิกเลือก Picture ค่ะ 3. นะคะ ให้เราคลิกเลือกรูปที่เราต้องการนะคะ 4. นะคะให้เราคลิกปุ่ม Insert อีกครั้งค่ะ รูปภาพนะคะก็จะปรากฏบน Worksheet ของเรานะคะ พร้อมกับการย่อขยายนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะวิธีการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะจากเว็บของ bling.com นะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะ คลิกที่ ribbon insert นะคะ 2. นะคะ คลิกที่อนไลน์พ picture นะคะ หลังจากนั้นนะคะจะปรากฏ dialog box ขึ้นมานะคะ เพื่อให้เราค้นหารูปภาพที่อยู่บน bling นะคะ เราสามารถคลิกในช่องค้นหาได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า money นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกเสิร์ชได้เลยค่ะ ให้เราเลือกรูปที่เราต้องการนะคะ แล้วคลิกปุ่ม insert อีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะไฟล์ก็ทำการดาวน์โหลดรูปภาพก็จะปรากฏใน worksheet นะคะเราสามารถปรับแต่งรูปภาพได้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะ นี่ก็เป็นการ Insert Picture นะคะในรูปแบบของ Online Picture ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การปรับแต่งรูปภาพบน Worksheet นะคะ หลังจากที่แทรกรูปภาพมาปรากฏบน Worksheet แล้วนะคะ สามารถปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่นำมาใช้ ซึ่งวิธีการปรับแต่งรูปภาพทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วนะคะ มักจะนิยมใช้คำสั่งบนแท็บริบบอนนะคะจากแท็บ Format เป็นแท็บที่ จัดเก็บคำสั่งในการปรับค่าต่างๆ ให้กับรูปภาพนะคะ เช่นคำสั่งลบพื้น หลังรูปภาพ หรือปรับความสว่างให้กับรูปภาพ ปรับแต่งรูปภาพให้มีความนุ่มนวลหรือมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับขนาดและสไตล์ให้กับรูปภาพ หากผู้ใช้ปรับ ค่าไปแล้ว แต่หากต้องการยกเลิกค่าที่ปรับไปแล้ว ผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้คำสั่งยกเลิกได้ง่าย และรวดเร็ว แสดงคำสั่งดังรูปนะคะ การปรับค่าสีแบบต่างๆนะคะ คือกลุ่มคำสั่ง adjust นะคะ การปรับรูปแบบต่างๆ คือ picture style นะคะ การปรับตำแหน่งทิศทางนะคะ ก็คือกลุ่มคำสั่ง arrange นะคะ การปรับขนาดต่างๆ ให้กับรูปภาพนะคะ ก็คือกลุ่มคำสั่ง size นั่นเองค่ะ